พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบต้นแบบผลิตเม็ดไฮโดรเจล เก็บกักโปรตีนในอาหารกุ้ง สารสำคัญที่อยู่ในอาหารสัตว์ เช่นโปรตีนนั้น มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี มีความคงตัวต่ำ จึงเกิดการย่อยสลายก่อนที่สัตว์จะกินเข้าไปครับ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีเก็บกักเก็บสารสำคัญเข้ามาช่วยแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาทางเทคนิค ซึ่งทำให้การผลิตล่าช้าไม่ต่อเนื่อง และผลิตได้เป็นรายครั้งเท่านั้นครับ นักวิจัยสวทช จึงพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเม็ดไฮโดรเจลแบบ Liquid Cheese Pregelification เทคนิคในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อช่วยกักเก็บโปรตีนในอาหารกุ้งในรูปแบบไฮโดรเจลแขวนลอยพร้อมอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการผลิตอนุภาคไมโคร ในระ ระดับกึ่งอุตสาหกรรมให้สามารถขึ้นรูป และคัดแยกอนุภาคได้อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับขึ้นรูปเม็ดไฮโดรเจล และคัดแยกเม็ดไฮโดรเจลทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง สามารถรองรับการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอนาคต วิจัยและพัฒนา โดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนา ชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000